ทึกในสมุดขั้นต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะผ่านรายการมายังสมุดขั้นปลาย เราในทางบัญชีเราเรียกว่า posting นะคะ ผ่านมาบัญชีแยกประเภท บัญชีแรกก็คือบัญชีเงินสดนะคะบัญชีเงินสดเอามาจากสมุดรายวันรับเงิน บัญชีเงินสด แล้วก็ไปที่ชีสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันจ่ายเงินนะคะก็ไปที่ชีสมุดรายวันจ่ายเงิน แล้วก็ลิงก์ยอดรวมของบัญชีเงินสดมานะคะในส่วนของยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด เราคำนวณได้จากเอา จำนวนเงินทางด้านเดบิตบวกกัน แล้วก็เอาจำนวนเงินทางด้านเครดิตบวกกันนะคะสองด้านเอามาลบกัน ยอดคงเหลือก็ไปไว้ทางฝั่งที่มากกว่านะคะสำหรับบัญชีลูกหนี้ บัญชีลูกหนี้ ก็เอามาจากสมุดรายวันขาย ลูกหนี้ของสมุดรายวันขายที่เรารวมไว้นะคะแล้วก็สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันรับเงินบัญชีลูกหนี้นะคะ ลังจากนั้น รวมยอดค่ะ เอาเอายอดทางด้านเดบิต แล้วก็ลบด้วยทางด้านเครดิตนะคะบัญชีลูกหนี้ก็จะมียอดดุลเดบิต ด้วยยอดเท่ากับ 15,000 บาท บัญชีเครื่องตกแต่งเอามาจากสมุดรายวันจ่ายเงินเครื่องตกแต่งมียอด 1 0 0 0่นะคะ ก็ลิงก์ไป อันนี้มีแค่รายการเดียวก็ยกลงมา ต่อมาเป็นบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีเจ้าหนี้เอามาจาก สมุดรายวันซื้อ แล้วก็สมุดรายวันจ่ายเงินค่ะ สมุดรายวันจ่ายเงิน บัญชีเจ้าหนี้นะคะ หลังจากนั้นรวมยอดค่ะ เอาบัญชีทางด้านเดบิตนะคะ กับเครดิตรบกัน ยอดคงเหลือเอาไปไว้ทางฝั่งที่มากกว่านะคะ ยอดเจ้าหนี้ก็จะเป็นดุลเครดิตโดยยอดเท่ากับ 80,000 บาท ต่อมาเป็นบัญชีขายค่ะ บัญชีขายเอามาจากสมุดรายวันขาย แล้วก็สมุดรายวันรับเงิน บัญชีขาย หลังจากนั้นก็รวมยอดรวมลงมานะคะ อยู่ฝั่งเดียวกันก็เอาฝั่งเดียวกันรวมกันได้เลยค่ะ ดังนั้นบัญชีขายมียอดดุลทางด้านเครดิตโดยยอดเท่ากับ 77,700 ต่อมาเป็นบัญชีซื้อค่ะ เอามาจากสมุดรายวันซื้อ อันนี้มียอดยกยอดลงมาได้เลยนะคะ บัญชีเงินเดือนเอามาจากสมุดรายวันจ่ายเงินค่ะบัญชีเงินเดือน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการผ่านมาบัญชีแยกประเภทค่ะ ขั้นตอนต่อมานะคะ เราก็จะมาจัดทำงบทดลอง งบทดลองเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกในสมุดขั้นต้นผ่านมาสมุดขั้นปลายนะคะ ถ้าเราทำถูกยอดรวมของงบทดลองทางด้านเดบิต ต้องเท่ากับยอดรวมของงบทดลองทางด้านเครดิตมาลองดูเลยนะคะ บัญชีแรกเป็นบัญชีเงินสด เราก็ไปเอาบัญชียอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทเงินสดที่เราได้ทำไว้นะคะ บัญชีเงินฝากธนาคาร ก็ไปเอายอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร ต่อมาบัญชีลูกหนี้ค่ะ ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้นะคะ เป็นดุลเดบิต ต่อมาเป็นบัญชีเครื่องตกแต่ง ยอดคงเหลือของบัญชีเครื่องตกแต่งก็จะเป็นดุลเดบิตนะคะบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภทเจ้าหนี้ยอดคงเหลือเป็นดุลเครดิตนะคะ ต่อมาเป็นบัญชีทุนยอดคงเหลือก็เป็นดุลเครดิต เช่นเดียวกันนะคะ บัญชีขาย บัญชีขาย บัญชีขายก็ดุลเครดิตนะคะ แล้วก็บัญชีซื้อ บัญชีซื้อแยกประเภทซื้อดุลเดบิต สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของบัญชีเงินเดือนไปเอายอดคงเหลือ ในบัญชีแยกประเภทเงินเดือนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ซ้ำค่ะซ้ำยอดลงมา ถ้าเราทำถูกยอดทั้งสองด้านจะต้องเท่ากันนะคะ เมื่อยอดอคงเหลือเท่ากันทั้งสองด้านแล้วเราก็เอาบัญชีจากงบทดลองนี่แหละค่ะ ไปจัดทำงบกำไรขาดทุนกับงบแสดงฐานะการเงินค่ะ ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงการคำนวณราคาแล้วก็การคำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะ การคำนวณราคาทุน หมายถึงราคาที่จ่ายไปทั้งหมด พื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นะคะ โดยมีสูตรการคำนวณก็คือให้เอาราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายอื่น ๆนะคะ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็คือรายจ่ายที่เราจ่ายไปเพื่อทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งาน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี แล้วก็ค่าติดตั้ง อย่างที่2นะคะวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัททักษดา ได้จัดซื้อเครื่องจักรจำนวนหนึ่งเครื่องราคา 200,000บาท มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 1,500 บาท และค่าขนส่ง 500 บาท เครื่องจักรนี้คาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปีนะคะ และมีมูลค่าสร้างเท่ากับ 500 บาทคำนวณราคาทุนของเครื่องจักรตามตัวอย่างนะคะ เราก็จะเอาราคาเครื่องจักรก็บวกด้วย ค่าขนส่งเข้าบวกด้วยค่าติดตั้งค่ะ ข้อมูลข้างต้นนะคะ เราจะมาคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงค่ะ การคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ใช้ไปในแต่ละปีนะคะ วิธีเส้นตรงคำนวณยังไง ให้เอาราคาทุนลบด้วยราคาซาก หารด้วยอายุการใช้งานค่ะคำนวณค่าเสื่อมราคากันนะคะ เอาราคาทุน ใส่วงเล็บไว้ก่อนค่ะ ลบด้วยราคาซาแล้วก็ปิดวงเล็บ แล้วก็หารด้วยอายุการใช้งาน ก็จะได้ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงเท่ากับ 2,150 บาทต่อปีนะคะ ก็จบสำหรับเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะ อย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะ ถ้ามีข้อสงสัย หรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็ไปศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารประกอบการสอน แล้วก็ในส่วนของ PowerPoint ประกอบการสอนนะคะ ขอบคุณค่ะ